สำหรับคำกริยา attendre เป็นคำกริยากลุ่มที่3เช่นกัน แปลว่า รอคอย ต้องระวังให้ดีนะคะ เพราะว่าดูจากการที่ลงท้ายด้วย dre จะทำให้เราคิดว่ากระจายเหมือนกับกลุ่มคำกริยาที่มาจากรากศัพท์กริยา prendre แต่จริงๆ แล้วกริยา attendre มีรูปการกระจายแตกต่างกันดังนี้ j'attends tu attends il attend elle attend Nous attendons. Vous attendez. Ils attendent. Elles attendent. กรณีของกริยา attendre จะเห็นได้ว่าผู้เรียนต้องระวังไม่ให้คิดว่ากระจายเหมือนกับกริยา prendre อย่าลืมนะคะว่าคำกริยากลุ่มที่ 3 เราต้องท่องจำให้ได้เพียงอย่างเดียวค่ะ ลองฟังเสียงอ่านผู้ชายอีกทีนะคะ j'attends tu attends il attend elle attend nous attendons Vous attendez. Ils attendent. Elles attendent. อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆนะคะ